สำหรับใครที่กำลังมองหาแอปลบพื้นหลังภาพ หรือต้องการทำภาพ PNG คลิปนี้อีฟมีแอปฟรีที่จะมาช่วยให้เราลบพื้นหลังภาพ ง่าย ๆ ภายในไม่กี่วินาที นั่นก็คือแอป Photo Room นั่นเองค่ะ โดยปกติแล้วนะคะ ถ้าเราต้องการลบภาพพื้นหลังหรือทำภาพ PNG เราต้องเข้าไปใน Photoshop เพื่อที่จะได้ คัดนู่นนี่ต่างๆ และใช้เวลานานมากๆ เลยนะคะ แต่ในแอป Photo Room จะช่วยให้เราลบภาพพื้นหลังได้อย่างง่าย ๆ ไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะ เราก็เลือกภาพที่ต้องการจะมาลบพื้นหลังค่ะอีฟเลือกเป็นภาพ portrait รูปนี้ แล้วแอป ก็จะประมวลผลให้เราอย่างรวดเร็วเลย แค่นี้เราก็จะได้ภาพ ที่ลบพื้นหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แบบนี้ แล้วเราก็สามารถบันทึกลงไปในเครื่องของเราได้เลย และนี่ก็คือภาพที่เราเพิ่งลบพื้นหลังไปเมื่อกี้ค่ะ ก็ลบได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยค่ะ แม้จะติดโต๊ะอะไรก็ตาม แต่ก็เก็บขอบเงาได้ดีมากเลยค่ะ เรามาลองลบภาพพื้นหลังในแบบอื่นกันบ้างนะคะยิบเลือกเป็นภาพหมู่แล้วกันค่ะ ดูซิว่าจะลบได้ดีไหมอ่า นี่ก็คือภาพหมู่ที่เราลบไปเมื่อกี้นะคะ ภาพก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ การลบพื้นหลังภาพสิ่งของนะคะ เราก็เลือกสิ่งของที่เราจะลบพื้นหลังเป็นตัวนี้ละกัน อ่า และนี่ก็คือภาพที่เราลบพื้นหลังไปเมื่อกี้นะคะ ก็ค่อนข้างที่ละเอียดมาก ๆ เลยนะคะสำหรับภาพสิ่งของที่เราลบ ก็จะเป็นแบบนี้เลย และถ้าใครนะคะอยากได้ภาพโลโก้มาทำเป็น PNG แอปนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ ก็เลือกภาพโลโก้ที่เราต้องการเลย แล้วก็ปิ้ง เสร็จแล้วค่ะ ในแอป Photo Room ไม่ได้ลบพื้นหลังภาพได้อย่างเดียวนะคะ สามารถตกแต่งพื้นหลังได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ ละลายหลังแบบนี้ หรือว่าจะเป็นการทำพื้นหลังให้เป็นสีขาวดำแล้วก็เป็นตัวแบบเป็นสีแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ยังสามารถตกแต่งภาพพื้นหลังได้เป็นคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นภาพปกนิตยสารแบบนี้ แล้วก็เรายังสามารถแต่งภาพพื้นหลังแบบกิจแล้วก็เพิ่มเติมแอนิเมชันให้กับพื้นหลังได้อีกด้วยค่ะ หลังจากการใช้งานแอป Photo Room แล้วนะคะอิฟคิดว่ามันสามารถลบภาพพื้นหลังได้เนียนมากๆเลย แต่แนะนำว่าให้หาภาพที่มีตัวแบบรูปชัดๆหน่อยก็จะได้ภาพที่ลบได้เนียนมากขึ้นค่ะ ก็อย่าลืมไปลองโหลดแอป Photo Room มาเล่นกันนะคะ หากใครที่ลองเข้าไปตกแต่งภาพแล้วก็เอามาอวดอีฟกันบ้างนะคะ ติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ